สำหรับประโยคนิหาวชี่เฉิงแปลว่าสวัสดีค่ะ คำว่าน好แปลว่าสวัสดี先ชีเฉิงแปลว่าคุณผู้ชายหรือคำว่ามิสเตอร์ในภาษาอังกฤษ สำหรับประโยคนิหาวหชีแปลว่าสวัสดีครับ คำว่าน好แปลว่าสวัสดี โดยใช้คำว่าหนิงซึ่งแปลว่าคุณห士ชีแปลว่าคุณผู้หญิง ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า先ชีเฉิง ซึ่งแปลว่าคุณผู้ชายในภาษาไทยในที่นี้ใช้คำว่าข้าหรือครับแทน